หากต้องการใช้ใหม่ให้เลือก Enable Stream กำหนดสิทธิ์ในการโพสต์หน้าใน Stream มีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้ Student can post and comment คือนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ Student can only comment นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น Only teacher can post or comment เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ Classwork กำหนดความยาวของหน้าสตรีมมีเมนูย่อยดังนี้ Show attachment and detail แสดงรายละเอียดทั้งหมด Show Condensed Notification แสดงการแจ้งเตือนอย่างย่อ High Notification ไม่แสดงการแจ้งเตือน Show Delete Item แสดงหรือไม่แสดงรายการที่ลบไปแล้ว หากเราต้องการเปลี่ยนธีมชั้นเรียน เราก็สามารถทำได้นะคะ มาลองเปลี่ยนธีมชั้นเรียนตามใจชอบกันเลยนะคะ ทำได้โดย การเปิดหน้าชั้นเรียนที่ต้องการแก้ไข คลิก select team เลือกทีม ตรงด้านบนขวามือของหน้าจอ จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกทีม ให้เราคลิกภาพที่ต้องการ แล้วคลิก select class team ระบบจะเปลี่ยนธีมให้ตามที่เลือก กรณีต้องการอัปโหลดภาพในเครื่อง ให้คลิกอัปโหลดโฟโต้ และเลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพเก็บอยู่ ระบุชื่อไฟล์รูปภาพ และคลิก select class team เพียงเท่านี้เราก็จะได้ทีมที่ถูกใจแล้วนะคะ ในการเก็บ ยกเลิกการเก็บ และลบชั้นเรียน ซึ่งทำได้เฉพาะผู้สอน ผู้สอนจะทำการเก็บหรือลบชั้นเรียน เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเมื่อเก็บชั้นเรียนแล้ว ระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวสำหรับผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วย หากผู้สอนไม่เก็บชั้นเรียน ชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของคลาสรูมและในหน้าแรกของนักเรียน ทั้งนี้จะกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้ หากต้องการใช้อีกครั้ง หรือลบเมื่อไม่ต้องการใช้อีกก็ได้ โดยสิทธิ์ในขั้นตอนนี้คือ ทั้งผู้สอนและผู้สอนร่วมสามารถเก็บชั้นเรียนได้ แต่มีเฉพาะผู้สอนหลักเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ ส่วนผู้เรียนจะเก็บหรือลบชั้นเรียนไม่ได้ เริ่มดำเนินการโดย ไปที่หน้าแรกของ Classroom คลิกเพิ่มเติม ตรงชื่อชั้นเรียนที่ต้องการ จะปรากฏเมนูย่อยให้เลือกดำเนินการดังนี้ Move เปลี่ยนตำแหน่งชั้นเรียนที่แสดงบนหน้าแรกของ Classroom Edit แก้ไขรายละเอียดชั้นเรียน Copy ทำสำเนาชั้นเรียน Achieve เก็บในคลาสชั้นเรียน ให้คลิก Achieve ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันว่า ต้องการเก็บชั้นเรียนจริง จากนั้นในหน้าแรกจะไม่ปรากฏชั้นเรียนนั้นอีก กรณีต้องการเรียกดูชั้นเรียนที่มีการเก็บไปแล้ว ให้ไปที่หน้าแรก และคลิกสัญญลักษณ์เมนู เป็นขีด 3 ขีดตรงเมนูด้านบนซ้ายมือ เลือก Achieve Class ระบบจะแสดงชั้นเรียนที่มีการเก็บไว้ กรณีต้องการส่งชั้นเรียนนั้นกลับไปหน้าแรก ให้คลิกสัญญลักษณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นจุด 3 จุดเรียงกันแนวตั้ง จะปรากฏเมนูย่อย และให้เลือกตามต้องการดังนี้ Copy ทำสำเนาชั้นเรียน Restore ส่งคืนชั้นเรียนไปยังหน้าแรก Delete